12 บาท หรือว่าประมาณ 10k โดยประมาณนะฮะเกมนี้นะครับเข้ามาแล้วผมเห็นเลยข้อเสียนะ ไม่มีซื้อฟีเจอร์ เกมใหม่แท้ เอาออกอีกแล้วนะฮะเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์นะครับ การแตกก็ เหมือนจะแปลกนะ แต่ก็คล้ายเกมเก่าๆอยู่นะครับเปลี่ยนแค่ตัวละครนั่นเอง ฟีเจอร์อย่างอื่นก็ยังไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันนะ ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผม เนี่ยอีมาท่วมยังแตกไม่ได้นะ ต้อง 5 ตัวขึ้นไปเรียงติดกันนะครับ แนวตั้งหรือแนว นอนก็ได้ 5 ตัวขึ้นไปนะครับ 4 ตัว สวย ๆ เลย ไม่ได้นะครับ ต้อง5ตัว นะเพื่อนๆโอ้โหเป็นร้อยเย็ดเค ไม่ ลั่นเลยวะ เนี่ยครับ5ตัวครับ แบบนี้แม่งแตก น้อยจัดนะ ลองแบบเปิดโบดูบ้างนะครับเปิดโบกัน มื่อกี้ธรรมดาไปนะเนี่ยฟีเจอร์มือมา แล้วครับ เกมไมดัสฟอร์จูนนะ มือมาเมื่อไหร่ก็มันจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับ ตัวที่เป็นสีทองแตกก็กลายเป็นวายเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆโอ้โหองหญิงไม่ได้ครับวายมาทำอะไรไม่ได้เลยเหรอวะเกมนี้โอ้โหกากจัดนะ มาแล้วครับมือ ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ โอ้โหเบ็ดร้อย เล่นยากจังวะเกมใหม่ เฮ้ย ตัววายมันเป็นตัวคูณด้วยนี่หว่าเนี่ย เฮ้ย ถ้ามีวายนะครับ ก็คือเป็นตัวคูณด้วยเพื่อนๆ ฟีเจอร์ ใหม่นะฮะอ๋อหนึ่งร้อยคูณเท่าไหร่ คูณหนึ่งเจ็ดเคม่ไม่คูณทักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวะเซฟไปต่อไม่ได้นะครับ โดนไปแล้วนะครับสองพันโดยประมาณ สเก็ตเตอร์สามตัวเข้าฟรี สปินนะครับ ไม่ได้ครับอดแดงฮะ ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่ผ่านนะ ผมบอกตั้งแต่ต้นๆเลยดีกว่า ผมไม่ชอบอ่ะ มันไม่มีซื้อฟรีสปินนะครับ แล้วก็เข้าสเก็ตเตอร์น่าจะยากมากด้วย ไม่มีซื้อ แล้วก็เข้ายาก การแตกก็เหมือนเหมือนเดิมครับ ฟีเจอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะ แค่เปลี่ยนเป็นมือแล้วก็ไม่แตกให้เรา เอาแตกว่ะจังหวะไหลมันจะเป็นยังไงอ่ะ แบบ ไหลเรื่อยๆเหรอ ผมว่าการไหลเกมนี้น่าจะยากมาก มีใครแตกเยอะๆก็มา คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ใครมีเทคนิคดี ๆ ก็คอมเมนต์มาได้นะ ใครอยากให้เล่นเกมไหนรีวิวเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับผม ขนาดไหลก็ถือว่าเยอะนะ ถือว่าเยอะอยู่นะ แต่ก็ยังไม่ได้เจ็ดร้อยยี่สิบเบ็ดร้อยนะฮะ มันน่าจะจ่ายเยอะกว่าเนี้ยตามความรู้สึกผมอะมันจ่ายน้อยไปหน่อย อย่างเกลือครับ แล้วแตกแต่เจ k ิวคิงครับท่านผู้ชม เอาสเก็ตเตอร์ตอนอยากได้มึงไม่มา ตอนไม่อยากได้เออลงเฉยอะยังไงก็แตกครับแบบนี้ 4 ตัวแล้ววายเยสรู้ไปครับ 940ดอกเดียวจบครับ เหมือนล็อกอะเราอะเหมือนล็อกอะไอเยสเค เอาสี่ตัวครับ ไปคูณสี่ครับคูณห้าว่ะ วายอยู่ โอ้โหไปต่อ ไม่ได้วะแปดพันครับยังอยู่ที่แปดพันเจ็ดพันแล้วโดนแดกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย เกือบสามพันแล้วนะ นั่งป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผม อยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะ เพื่อนๆโพสต์แรกเท่านั้นนะครับ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับประชาสัมพันธ์ก่อนนะ ไปโพสอื่นผมไม่รับประกันนะครับเขาอาจจะหลอกลวงคุณได้นะครับ ผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะโพสแรกเท่านั้นนะครับท้าหาแอดมิน รับโปรรับได้เลยนะเพื่อนๆเกมใหม่วันนี้อย่างที่บอกก็ยังยืนยันคำเดิมว่า ไม่โอเค แต่ก็ลองเล่นดูสักยกหนึ่งแล้วกัน ผมว่าจะอัพเฟดแล้วเบ็ดร้อยนานเกินไปแล้วไม่ขึ้นเลยอ่าเจ็ดพันแปดไม่ได้วายวะ่ะ วายมา พับเขาให้เก้าสิบโอ้โหเอ ไม่มีตัวคูณไม่มีวายจบครับ อัพเดตเลยร้อยห้าสิบขยับขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบไม่ไหวโอ้โหเคอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะ มาไม่ถึงนะครับ ถ้าเล่นเรื่อยๆ เอาเน้นความสนุกสนานเรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะ เล่นได้นะเกมนี้ แต่ถ้าเล่นคาดหวังผลกำไรนะผมไม่แนะนำนะ ค่อนข้างยากเลยทีเดียวแหละ ผมนั่งมองมาพักหนึ่งแล้วว่าโอกาสการไหลมันไปได้ยากมากเลยเกมเนี้ย โอกาสที่จะไหลนะครับ แล้วตัวคูณใช่ว่าพอรอบแรกมันมาอย่างเงี้ยมันไม่ให้วายก็ไปต่อไม่ได้คูณหนึ่ง ก็ต้องได้วหวตัวหนึ่งถึงจะเอาคูณหนึ่งมันลงเป็นคูณสอง โอ้โหเงื่อนไขเยอะอยู่ฟรีสปินก็ซื้อไม่ได้นะเพื่อนๆวายมียังทำอะไรไม่ได้เลยครับ ขนาดมีวายนะ สเกตเตอร์ก็วนเวียนอยู่กับ 2 ตัวนี่แหละ ไม่เข้า3สักทีนะครับอ่ะยังไงก็แต่ครับเต็มคาราเบล อุ้ยสามมันสามเจ็ดห้ากูเพิ่งเห็นดอกเนี่ยหรอวะ หนักหนักดอกแรกครับ ครั้งแรกครับ ตั้งแต่เล่นมา โอ้โห แล้วหอแล้วเหี่ยวจิตใจซะเหลือเกินเพิ่งได้นะ ขยับเบ็ด 200 เลยครับ 8,677 แล้วทุกคน ขยับ เบ็ดเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะ เพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมไหนนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะจัดให้อย่างสาสมแก่ใจเลยนะฮะคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้โอ้โหสองพันสี่ไม่มีวายวะเย็ดเคโอ้โหสองพันห้าหกสิบเก้าพันกลับมาทุนแล้วครับเอ้ยยังนี่ว่ะทุนผมสิบเค อีกนิดเดียวเท่านั้น อีกประมาณ 500 นะครับ กลับมาเท่าทุนไม่ใช่แล้วเล่นตาละ 200 นะหวบหวบหวบเลยเพื่อนๆโอ้ยเนาะขึ้นยากแท้เนาะสเก็ตเตอร์รีเกมเกมนี้เข้ายากจริงนะเพื่อน ๆโคตรยากเลย จะสิบนาทีแล้วเนี่ย ยังไม่เข้าสักก็ฟี ใครมีเทคนิคเข้าฟรีเกมเกมนี้ง่ายๆ มาแนะนำได้นะ เดี๋ยวผมจะลองขอไปลองเล่นดูบ้าง คอมเมนต์บอกหน่อยนะเพื่อนๆ โอ้โหโดนละห้าพันนะครับ ของจริง ของจริง อัปเดตสองร้อยของจริงว่ะเพื่อน โอ้โหสองร้อยแตกได้ห้าสิบบาท น้อยจัดโอ้โหมังดูดแบบดีๆนี่เองนะครับเกมนี้ เกมใหม่ล่าสุดนะครับ ของค่าย PG นะเพื่อนๆ เกมนี้นะครับไมดัสฟอร์จูนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าดวงใครดวงมันด้วยนะ เวลาใครเวลามันด้วยนะครับ ยุดใครยุดมันด้วยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับว่าต้องมีสูตรอะไรตายตัวนะเพื่อนๆก็นั่นแหละ ลองไปวัดกันเอา ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมอะอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นโพสต์แรกเท่านั้นทักหาแอดมินรับโปรลับได้เลยทันทีนะฮะ อย่าลืมนะครับทักหาแอดมินก่อนนะสมัครก่อนนะแล้วก็ทักหาแอดมินนะครับแล้วก็รับโปรรับได้เลยนะครับผม ไม่น่าจะรอดว่ะเพื่อนๆเบ็ด200หรือ 2,000 แล้วครับ ไม่เปลี่ยนเบ็ดละ ลองดู ไปให้สุดแล้วอยู่ที่หมดดากเอาว่าพันแปดสิบยังตีขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเหลือสองพันห้าเหมือนเดิมครับ เอาจริงๆถ้ามันจะไหลให้มันก็ไหลได้อะแต่ผมมองว่ามันยาก มากเกมนี้ไม่แนะนำเกมก่อนหน้านี้น่าเล่นกว่าครับไอแอดการ์เดียนผมชอบมากกว่า เกมนั้นนี่ผมชอบมาก อยู่ได้ถึงสามสิบหมุนเก่งมากนะครับ เป็ดสองร้อยกับงบสองพันปะหมดแล้วครับเรียบร้อยครับ ไปต่อไม่ได้แล้วฮะเรียบร้อยฮะเหลือร้อยสิบเจ็ดบาทครับ ตาห้าสิบไปแล้วครับ ตาสิบแล้วก็ตาละเจ็ด เออห้าก่อนแล้วก็ เออ เออ เปลี่ยนมั่วแล้วกู โอ้โห ของจริง เกมใหม่นะครับไมดัสฟอร์จูนในสล็อต PP นะฮะวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ใครอยากให้เล่นเกมไหนนะครับ มีเกมอะไรดี ๆ แนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ ส่วนใครอยากมาที่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเนนะครับ มาที่เดียวกับผมนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับทั้งหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับ อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ